รายการผู้ชายกันเลย สวัสดีครับผม นั่นสิครับผมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะ ไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่ผมรับได้แค่นั้นก็พอ รู้ได้ไงครับว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงอะหยอกๆนะครับสวัสดีครับ แล้วผมจะเล่นต่อยังไงเนี่ย คนดักไนท์มันเราไม่ชอบ